IT for English โมดูล2คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดีย และการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา องค์ประกอบของบทเรียนมัลติมีเดีย ปัจจุบัน มีสื่อมัลติมีเดียมากมายที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนภาษา การที่สื่อการสอนจะเรียกได้ว่า เป็นสื่อมัลติมีเดียต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เรามาชมไปพร้อม ๆกันเลยนะคะ Thai dishes you would like to recommend? Of course. I'd love to recommend tom yum. Tom yum is a hot and sour soup. It can be made with shrimp, fish, or chicken with lemongrass, chilies, and kaffir lime leaves. ประโยคนี้นะคะจะหมายถึงแน่นอนครับ ผมอยากแนะนำต้มยำต้มยำเป็นซุปที่มีรสชาติเผ็ดแล้วก็เปรี้ยว ต้มยำสามารถทำมาจากกุ้ง ปลาและไก่ ใส่ตะไคร้พริกและใบมะกรูด ในสถานการณ์นี้นะคะนักท่องเที่ยวขอให้ไกด์เนี่ยแนะนำอาหารไทยสำนวนที่เราสามารถใช้ในการแนะนำอาหารก็ได้แก่ I would love to recommend จากนั้นตามด้วยชื่อของอาหารค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ I'd love to recommend clear soup with tofu ดิฉันอยากจะขอแนะนำต้มจืดใส่เต้าหู้ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I'd like to recommend chicken green curry ดิฉันขอแนะนำแกงเขียวหวานไก่ค่ะ green curry ก็คือแกงเขียวหวานนั่นเองค่ะ จากบทเรียนตัวอย่าง เราสามารถจำแนกองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ได้เป็น 5 ชนิดคือ 1. ข้อความ ตัวอักษร หรือ text ข้อความหรือตัวอักษร ถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของมัลติมีเดีย เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจ และนำเสนอข้อมูลแก่ผู้เรียนผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน มีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมาย นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดคุณลักษณะของข้อความให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน หรือโต้ตอบในระหว่างการนำเสนอได้อีกด้วย องค์ประกอบที่ 2 คือภาพนิ่ง หรือ still image ภาพนิ่งเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด หรือภาพลายเส้น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร เพราะภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้ หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ้ง มากกว่าข้อความหรือตัวอักษร ซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจำกัดทางด้านความแตกต่างของภาษา แต่ภาพนั้นสามารถสื่อความหมายได้ทุกชนชาติ องค์ประกอบที่ 3 คือภาพเคลื่อนไหวหรือที่เราเรียกกันคุ้นหูว่า animation ภาพเคลื่อนไหวหมายถึง ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อแสดงขั้นตอน หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้ชม การผลิตภาพเคลื่อนไหว จะต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง ซึ่งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ ที่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่า แต่ในด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้ภาพเคลื่อนไหว สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาบทเรียนได้ดีขึ้น องค์ประกอบที่ 4 คือ เสียง หรือ sound เสียง เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมัลติมีเดีย เสียงจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัล ซึ่งสามารถเล่นซ้ำกลับไปกลับมาได้ โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับทำงานด้านเสียง หากในงานมัลติมีเดีย มีการใช้เสียงที่เร้าใจ และสอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้น เกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความน่าสนใจ และน่าติดตามในเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผู้เรียนมากกว่าข้อความหรือภาพนิ่ง เสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับมัลติมีเดีย ซึ่งเราสามารถนำเข้าเสียงผ่านทางไมโครโฟน แผ่นซีดี เครื่องเล่น MP3 และอุปกรณ์อื่น ๆ องค์ประกอบที่ 5 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายก็คือวิดีโอ วิดีโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดีย ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิทัลสามารถนำเสนอข้อความหรือรูปภาพ ทั้งภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอคือวิดีโอ ต้องมีคุณภาพค่อนข้างสูง เพื่อให้ได้ภาพคมชัด ถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าว ไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดสัญญาณมาก่อน ไฟล์วิดีโอก็จะมีขนาดใหญ่เกินไป โดยเฉพาะหากต้องชมวิดีโอนั้น ผ่านระบบออนไลน์ จะทำให้ประสิทธิภาพในการชม ด้อยตามไปด้วย หรือในทางกลับกัน หากมีการบีบอัดไฟล์จนมีขนาดเล็กเกินไป ภาพที่ปรากฏจะขาดรายละเอียด และค่อนข้างเบลอ จนอาจทำให้เสียอรรถรสในการรับชม แต่ปัจจุบัน เทคโนโลยีการบีบอัดของภาพ ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทำให้ภาพวิดีโอ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกลายเป็นสื่อที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย และมีบทบาทสำคัญต่อระบบการเรียนรู้ด้วยมัลติมีเดีย อย่างที่เราทราบกันดีว่า เทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก เทคโนโลยีส่งผลกระทบในด้านต่างๆ รวมไปถึงด้านการศึกษา ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง สื่ออินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้ทำให้การเรียนรู้สามารถเกิดได้ ทุกที่และทุกเวลา ดังนั้น การออกแบบหรือการเลือกใช้สื่อมัลติมีเดีย ที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญอย่างมากกับผู้เรียนในยุคดิจิทัล ในครั้งต่อไป เราจะมาดูกันว่า สื่อการสอนในอดีต มีความแตกต่างจากสื่อการสอนในยุคปัจจุบันอย่างไรสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ